เฉพาะเจ้าภาพนะครับ อ่า นะครับ เดี๋ยวนะให้รู้นิดหนึ่งเฉพาะเจ้าภาพนะครับ เราได้พิเศษสักหนึ่งรอบแล้วกนะครัไบนะเฉพาะเจ้าภาพเฉพาะเจ้าภาพครับ อ้าวอเดี๋ยวชอ้าววิบัติกันต่อเลยเออ พูดเข้ามา่เชื่อไปดิบดิบดิบดิบดิบกูดอยู่แล้วว่ากูมีอะไรแต่พอคนถามนะกูไม่เท่าไรเอามึงลงมองเด็กซอยทองเป็นกองเด็กแหวนเพชรนาฬิกากูไม่ยินผู้หญนฟ้ามึงไม่ซ้ำแนี้ชีก็เข้ามาจัแล้วก็ยกกันสามที่เ่ยนชีวิ ใจจะเป็นดูด ลองกันไปท้งเจ้าภาพกันนะครับ